พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน School Bright ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนไม่ได้มีแค่การเรียนการสอนครับ แต่มีงานหลายส่วนที่มีความซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการ ด้านกิจการนักเรียน ที่ปกติแล้ว คุณครูในโรงเรียนต้องช่วยกันทำผู้ประกอบการไทยจึงได้พัฒนาซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน มาช่วยให้โรงเรียนจัดการงานที่ยุ่งยากเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น คุณครูก็จะมีเวลาไปเตรียมการสอนได้มากขึ้นด้วยครับ บริษัทจับจ่ายคอร์ปอเรชันจำกัดพัฒนาสคูปไรท์ระบบบริหารงานโรงเรียน ในรูปแบบซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน มาช่วยลดภาระในการดำเนินงานของครูอาจารย์ในด้านต่าง ๆ โดยหน้าที่หลักของระบบคือ เชื่อมต่อกิจกรรม และการใช้จ่ายของบุตรหลาน ไปยังผู้ปกครอง เพื่อให้สามารถติดตามพฤติกรรมของบุตรหลานได้ ในปีพุทธศักราช 2559 บริษัทเข้าร่วมกับศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี สวทช และได้รับการสนับสนุนจากสวทช ในด้านต่างๆ เช่น การทำแผนธุรกิจการนำเสนอผลงานรวมทั้งการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน ซึ่งได้รางวัลหลายรายการ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดย สวทช